ลูกพร้อมเมล็ดพันธุ์พร้อม ก็ถึงเวลาลงมือปลูกกันแล้วล่ะครับ อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์อยู่ที่ 3กิโลกรัมต่อไร่แค่นี้ก็เหลือเฟือ เกษตรกรไม่จำเป็นต้องใช้เยอะกว่านี้หรอกนะครับ มันเปลือง การปลูกนั้นควรปลูกเป็นแถวเป็นแนว เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 70 ถึง 75 เซนติเมตร ส่วนระยะระหว่างหลุมประมาณ 20เซนติเมตร ให้ปลูกจำนวน1เมล็ดต่อหลุมครับ ณีที่มเมล็ดบางหลุมเนี่ยมันไม่งอก เกษตรกรสามารถปลูกซ่อมได้ในช่วงที่ข้าวโพดอายุ 7-10 วัน ปลูกช้ากว่านี้มันจะโตไม่ทันเพื่อนนะครับ การลงมือปลูกทำได้ทั้งการใช้แรงงานคนและเครื่องจักร แต่จะใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัยนะครับ เช่นสภาพพื้นที่ลักษณะดินและความพร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือ ว่าจะเลือกวิธีไหนก็จะมีสิ่งที่ต้องทำสี่อย่างคือ การหยอดเมล็ดพันธุ์ การใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม การทำร่องสำหรับให้ระบายน้ำเข้าและออกจากแปลง ฉีดสารเคมีคุมวัชพืชครับ กรณีใช้เครื่องจักรในการปลูก ก็มีทั้งประเภทที่พ่วงติดรถไถเดินตาม และพ่วงติดรถแท็กเตอร์ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เครื่องจักรจะมีอุปกรณ์สำหรับใส่เมล็ดพันธุ์ และปุ๋ยติดอยู่แบบนี้นะครับ การปลูกก็เพียงไถเป็นแนว เครื่องจักรก็จะหยอดเมล็ดพันธุ์พร้อมใส่ปุ๋ยเคมี รองก้นหลุมแล้วกรบลักษณะที่ไถจึงกลายเป็นร่องขึ้นมา ดังนั้นการใช้เครื่องจักรแบบนี้ก็จะเป็นการทำร่องไปในตัวครับ การใช้เครื่องจักรหยอดและทำร่องวิธีนี้ เหมาะกับสภาพดินที่เป็นดินร่วน หรือดินร่วนทรายนะครับ แต่ในกรณีที่ดินของเกษตรกรเป็นดินร่วนเหนียวซึ่งมีการระบายน้ำที่ไม่ดีเท่าดินร่วน เกษตรกรต้องไถทำร่องให้ลึกขึ้นก่อนจะปลูก เมื่อถึงขั้นตอนการปลูก อาจใช้แรงงานคนหรือใช้รถหยอดก็แล้วแต่นะครับ ความห่างและความลึกของการทำร่องน้ำขึ้นอยู่กับฤดูกาลและชนิดของดินครับ ในฤดูฝนเกษตรกรมักใช้น้ำฝนเป็นหลัก ดังนั้นการทำร่องน้ำก็เพื่อระบายน้ำออกจากแปลงเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ในฤดูแล้งจะทำร่องน้ำเพื่อระบายน้ำเข้าแปลง ดังนั้นร่องจึงต้องลึกพอที่จะเอาน้ำเข้าแปลง แล้วน้ำไหลไปถึงท้ายแปลงได้ โดยที่น้ำไม่ไหลบ่าท่วมหัวแปลงครับ ส่วนเรื่องชนิดของดินนั้น กรณีเป็นดินร่วนหรือดินร่วนทราย ซึ่งมีการระบายน้ำดีอยู่แล้ว ร่องอาจไม่ต้องลึกมาก และสามารถปลูกในร่องได้ แต่กรณีเป็นดินร่วนเหนียว ซึ่งระบายน้ำได้ยากกว่า ควรทำร่องให้ลึก และปลูกที่ข้างร่องครับเกษตรกรควรไถทำร่องทิ้งน้ำขึ้นมา เป็นการไถทำร่องในแนวตั้งฉากกับร่องในแปลงหลัก อาจจะไถขึ้นมาสัก3-4 ร่องครับ ร่องนี้ใช้สำหรับเป็นตัวกั้น และปล่อยน้ำเข้าไปในร่องแปลงหลัก ในลักษณะแบบนี้ครับ มาพูดถึงปุ๋ยเคมีที่ใช้รองก้นหลุมกันหน่อยครับ ปุ๋ยที่ดีที่สุดสำหรับรองก้นหลุมก็คือการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แต่ถ้าเกษตรกรไม่ได้วิเคราะห์ดิน ก็สามารถใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ 15 15 15 หรือ 16 20 0 สูตรใดสูตรหนึ่งในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ครับ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ควรปลูกขณะที่ดินมีความ ชื้นอยู่ ไม่อย่างนั้นมันจะไม่งอกเอานะครับ ดังนั้นในช่วงหน้าแล้ง เทคนิคที่ทำให้ดินเนี่ย มันชื้นก่อนปลูกก็คือ หลังจากที่เกษตรกรไถเตรียมดินจนร่วนซุยแล้ว ให้นำน้ำเข้าไปในแปลง แล้วตากดินไว้จนดินหมาดๆนะครับ แล้วค่อยลงมือปลูกครับ สุดท้าย ให้ฉีดพ่นสารเคมีคุมวัชพืชให้ทั่วแปลง เพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชเนี่ยมันงอกออกมา รบกวนต้นข้าวโพดของเราไงล่ะครับ การฉีดพ่นควรแต่งกายให้ปลอดภัยรัดกุมและฉีดพ่นในขณะที่ดินมีความชื้นอยู่นะครับ สารเคมีที่ใช้คุมวัชพืชมีดังนี้ครับ